การใส่สีวัตถุเบื้องต้น การใส่สีให้วัตถุ โปรแกรม Blender สามารถเพิ่มสีให้วัตถุได้โดยการกำหนดคุณสมบัติในช่อง Materials ซึ่งจะอยู่ในหน้าต่าง Property ด้านขวามือของโปรแกรม การใส่สีให้วัตถุ มีขั้นตอนคือ คลิกขวา เลือกวัตถุ ไปที่แถบของ Material จากนั้นเพิ่มคุณลักษณะ สี และปรับแต่งค่าคุณสมบัติต่างๆ ในบทเรียนนี้ เราใช้การเรนเดอร์แบบ Blender Render เพราะเป็นการเรนเดอร์ที่รวดเร็ว มีการปรับแต่งคุณสมบัติที่เข้าใจง่าย ใช้ทรัพยากรเครื่องไม่มาก และใช้เวลาทำงานไม่นาน ให้สังเกตแถบเมนูด้านบน จะมีคำว่า Blender Render อยู่บริเวณกลางจอภาพ วิธีการใส่สีให้วัตถุ เปิดโปรแกรม คลิกขวาที่วัตถุสี่เหลี่ยมเริ่มต้น แล้วเกดกดปุ่ม delete เพื่อลบวัตถุ ปรับแต่งคอเซอร์ให้อยู่ตรงกลางภาพ โดยกดชิปค้างไว้ แล้วกดปุ่ม S เลือก cursor to center จะปรากฏว่าคอเซอร์อยู่บริเวณกลางภาพพอดี สร้างวัตถุวงกลม โดยให้ไปที่ create mesh UV sphere หรือใช้ปุ่มช็อตคัท shift A จะปรากฏ รูปวงกลมขึ้นตรงบริเวณ cursor กำหนดค่าของริง r e segment โดยกำหนดที่ add UV sphere ให้กำหนดเป็น segment 12 ring 10ไซส์สองค่าเซกเมนต์คือค่าของเส้นตัดวงกลมด้านตั้ง ค่าริงคือค่าของเส้นตัดด้านนอน ค่าไซส์เป็นค่าของขนาดรูปทรงกลม จะได้ทรงกลมขนาดตามต้องการ ให้คลิกขวา วัตถุที่เราจะใส่สีในที่นี้คือทรงกลม เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏขอบสีส้ม แล้วไปที่แถบ Materials หากสล็อต Material ไม่มีสีอยู่เลย ให้เรากดปุ่ม New เพื่อเพิ่ม Material ขึ้นใหม่ในสล็อตเมื่อเพิ่ม Material แล้ว จะปรากฏรูปแบบของวัตถุให้ปรับแต่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. Slot Material คือช่องสีที่มีอยู่ในวัตถุ ไว้เลือกสีที่ที่จะใส่ในวัตถุ หรือวัตถุที่เลือกอยู่ เมื่อเลือกสีในสล็อตค่าคุณสมบัติก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เลือก 2. ชื่อของ Material หรือสี เราสามารถตั้งชื่อใหม่ได้เพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน นอกจากนี้ถ้าอยากใช้สีเดิมที่เคยตั้งค้าไว้แล้ว สามารถเรียกใช้ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Materials 3. หน้าต่าง Preview สีที่กำลังเลือกใช้อยู่ 4. Diffuse คือส่วนที่ใช้เลือกสีที่จะใช้งาน 5. Specula r คือสีของเงาสะท้อน ค่าของ Diffuse และ Specula r สามารถปรับความเข้มสว่างได้ที่ intensity ในที่นี้ผมจะปรับเป็นสีขาวครับหกค่า transparency หากเช็คบ็อกถูก จะเป็นการเลือก ให้วัตถุของเรามีความโปร่งใส ค่าอัลฟายิ่งน้อยยิ่งใสจนเข้าใกล้ศูนย์หรือว่าไม่มีสีนั่นเอง ช่องมินเรอร์หรือกระจกเป็นการตั้งค่าเงาสะท้อนแบบกระจก เมื่อปรับที่ค่า reflectivity ยิ่งมากกระจกก็ยิ่งสะท้อนมาก ค่าเบนเป็นการปรับการบิดเบี้ยวของเงา ทดลองเปลี่ยนค่าสีนะครับ หากลองเปลี่ยนค่าสีแล้ว ให้เรากด 0 เพื่อไปยังมุมมองคาเมรา และกดปุ่ม F12 เพื่อทดลองทำการเรนเดอร์ จะพบว่าผลงานจะมีสีตามที่เรากำหนดครับ ต่อไปเป็นวิธีการใส่สีหลายสีในวัตถุชิ้นเดียว ก่อนอื่นเลือกวัตถุที่ต้องการเพิ่มสี ในที่นี้เราจะใช้วัตถุทรงกลมที่ได้สร้างขึ้นแล้ว 2. เลือกพื้นผิวในส่วนที่ต้องการเพิ่มสี การเลือกพื้นผิววัตถุ จะต้องไปที่ Edit Mode โดยการกดปุ่มแท็บหรือเลือกที่เมนูด้านล่าง เมื่อเข้าสู่ Edit Mode วัตถุจะอยู่ในรูปของตาราง Face ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 อย่างคือ Point จุด Edge เส้น และ Face แผ่นพื้นผิว เราสามารถกำหนดวิธีการเลือกใช้ได้จากไอคอนด้านล่าง ให้เราคลิกไปที่การเลือกแบบเฟสคลิกเมาส์ขวาเพื่อกำหนดแผ่นที่เราต้องการจะเลือก ถ้าหากเราต้องการเลือกหลายๆแผ่นให้กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ หรือถ้าหากต้องการเลือกเป็นกลุ่ม แนวด้านตั้งหรือแนวด้านนอน ให้เรากด alternate ค้างไว้ แล้วกดคลิก เมื่อเลือกพื้นผิวของวัตถุแล้ว ให้เลือกสีของวัตถุที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โดยไปที่หน้าต่าง Material และเพิ่ม Material ใหม่ลงไป โดยการกดปุ่มบวก จะได้ Material ใหม่ จากนั้นให้กดปุ่ม บวก News เพื่อเปิดหน้าต่างคุณสมบัติ และปรับสีได้ตามต้องการ เมื่อพอใจแล้วให้กดที่ปุ่ม Assign จะเป็นการเปลี่ยนสีในบริเวณที่ถูกเลือก หากเราต้องการสีเพิ่ม ให้เราทำกระบวนการเดิมซ้ำและเลือกสีเพิ่ม ในตัวอย่างนี้ เราจะทดลองสร้างรูปลูกบอลชายหาดกันครับ เราสามารถทำการหมุนรูปทรงได้ โดยการคลิกปุ่มเมาส์กลางหรือสกอร์เมาส์แล้วขยับเมาส์นะครับ เมื่อพอใจแล้วกด 0 กลับสู่ Camera Mode แล้วทดลองเรนเดอร์ดูครับ จะเห็นว่าเราจะได้รูปทรงกลมคล้ายลูกบอลชายหาดที่มีสีสลับกัน ภาพของเราจะเป็นภาพเหลี่ยมๆ ในการเรนเดอร์ภาพหากเราต้องการให้งานมีเหลี่ยมน้อย หรือมีความนุ่มนวลขึ้น สามารถคลิก ที่หน้าต่าง Tools คลิกเลือกที่ Shading ใน Object Mode นะครับ อย่าลืมเปลี่ยนเป็น Object Mode ก่อน คลิกที่ Tool เลือกตรง Shading คลิกปุ่มคำว่า Smooth แล้วก็จะพบว่าตัวลูกบอลจะมีความกลมมากขึ้น เราอาจจะทดลองหมุน เพื่อความสวยงามนะครับ ลองขยับดู เมื่อพอใจแล้วก็ให้ลองเรนเดอร์ดูครับ จะพบว่าลูกบอลของเรา มีความนุ่มนวลสวยงามขึ้นครับ เมื่อเราได้ลูกบอล เราก็สามารถเพิ่มจำนวนลูกบอล เพิ่มไฟกำหนดคุณสมบัติการสะท้อนอื่นๆ และจัดวางให้สวยงาม